士您好，我有一个问题，请问巴女士，我听着呢，我可以获得现金退款吗？当然可以了，女士，您可以通过现金或银行转账方式获得退税。至于我的话，我选择银行转账。 สำหรับบทเรียนที่ 7 ตอนที่ 2 นี้ นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าสามารถที่จะรับเงินคืนภาษีเป็นเงินสดได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งที่เป็นเงินสด และให้โอนเงินเข้าธนาคาร นักท่องเที่ยวตอบขอบคุณและพูดเสริมว่าถ้ารับเป็นเงินสด ก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อตุ๊กตาหมีให้หลานสาวได้ สำหรับนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่ง จะขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สำหรับประโยค你好女士แปลว่าสวัสดี คุณผู้หญิง คำว่า你好แปลว่า สวัสดี คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง ในภาษาไทยอาจจะทักทายด้วยคำลงท้ายว่าค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง และด้วยคำว่าครับ ถ้าผู้พูดเป็นผู้ชาย สำหรับประโยค你好请问在哪里แปลว่า สวัสดีค่ะ ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหนคะ คำว่า你好แปลว่า สวัสดี คำว่า请问แปลว่า ขอถาม ในภาษาจีนจะนิยมใช้คำว่า请问แปลว่า ขอเรียนถามหรือขอถาม เมื่อต้องการถามใคร คำว่าเ税处่ยถูแปลว่า ที่คืนภาษี คำว่า在แปลว่า ตั้งอยู่ คำว่า哪里แปลว่า ที่ไหน สำหรับประโยค向前直走然后左转会税处大概在แปลว่า เดิน ตรงไป แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะ สำนักงานจะอยู่ห่าง จากนี่ร้อยหาสิบเมตรค่ะคำว่า向แปลว่ามุ่งไปคำว่า前แปลว่าข้างหน้าคำว่า直走แปลว่าตรงไปคำว่า然后แปลว่าหลังจากนั้นคำว่า左转 แปลว่าเลี้ยวซ้าย ในภาษาจีนจะเรียงคำสลับกันเป็นซ้ายเลี้ยว สำหรับประโยค汇水处大概在150米远的地方แปลว่าสำนักงานคืนภาษีหรือที่คืนภาษีจะอยู่ห่างจากนี่150เมตรค่ะ คำว่ายช处แปลว่าที่คืนภาษีคำว่า大概แปลว่าประมาณ คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า150ภาษาจีนอ่านว่า150คำว่าหมีแปลว่าเมตร คำว่าหยวนแปลว่าไกล คำว่าเตแปลว่าของ คำว่า地方แปลว่าสถานที่หรือพื้นที่ สำหรับประโยค谢谢您女士แปลว่าขอบคุณ คุณผู้หญิง คำว่า谢谢您แปลว่า ขอบคุณ คำว่า女士แปลว่า คุณผู้หญิง สำหรับประโยค不用客气คำว่า不แปลว่า ไม่ คำว่าหยงแปลว่า ใช้คำว่าเคแปลว่าแขกคำว่า ฉี่ แปลว่าบรรยากาศ ในที่นี้หมายถึงไม่ต้องเกรงใจ ภาษาจีนสร้างความหมายโดยใช้ภาษาในทำนองว่าผู้เป็นแขกไม่ต้องทำตัวตามบรรยากาศของคนที่เป็นแขก แต่ให้ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง